Thank you. ที่เราเรียนบทที่1นะครับในเรื่องของทักษะพื้นฐานการจดมวยนะครับการเคลื่อนที่ในทางลุกเคลื่อนที่ในการรับนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับ การที่จะทำให้เกิดความชำนาญเรื่องการซ้อมนำไปใช้ต่างๆนะครับบนพื้นฐานของเรื่องของทักษะที่ถูกต้องในความที่เขาเรียกว่าให้สมูรณ์คืนให้มีมีความ สามารถที่พร้อมใช้ตลอดนั่นคือการฝึกนะครับ และซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานนะครับ จะได้ลองจำลองเหตุการณ์ในการเรียนแบบผสมผสานนะครับ ในเรื่องของลักษณะของการลุกการรับการเคลื่อนที่ลักษณะไหนต่างๆนะครับ ก็เดี๋ยวจะดูลงเป็นสเต็ปให้เป็นลำดับขั้นตอนไปว่าเราจะเอานำไปใช้ในการอย่างไรนะครับ